สวัสดีค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร กันธนาดิแก้วจากสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตา เคยสงสัยกันไหมคะว่า ความหมายของระบบสารสนเทศนั้นคืออะไร หน้าที่หลักของระบบสารสนเทศนั้นมีอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันนะคะ ในเรื่องของความหมายและหน้าที่หลักของระบบสารสนเทศค่ะ ไปติดตามกันเลยนะคะ เอาละค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะ เราจะมาเริ่มต้นด้วยการทบทวนนะคะความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศนะคะจำได้ไหมคะว่าข้อมูลกับสารสนเทศแตกต่างกันที่ผู้ใช้หรือตัวยูเซอร์ใช่ไหมคะ ถ้าผู้ใช้นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ หรือการตัดสินใจในทางเศรษฐกิจเรื่องใดก็ตามนะคะเราจะถือว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์นั้นก็คือ สารสนเทศนะคะ ตัวสารสนเทศที่ดีเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะนะคะที่จะประกอบประกอบไปด้วยในเรื่องของอันดับที่1นนะคะมีสาระสำคัญนะคะ ในความมีสาระสำคัญของสารสนเทศนั้นเนี่ยนะคะนั่นแปลว่าความสำคัญในเนื้อความหรือใจความเนี่ยจะช่วยให้ผู้ใช้นำ สารสนเทศนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะคะ ลำดับที่2ก็คือในเรื่องของความเชื่อถือได้นะคะ ความเชื่อถือได้นี้เนี่ยนะคะในตัวสารสนเทศจะมีรายละเอียดและความถูกต้องนะคะ รายละเอียดและความถูกต้องที่เกิดขึ้นมาจากไหนนะคะ ก็จะมาจากเอกสารต่างๆ ที่เรานำข้อมูลนั้นไปจดบันทึกนะคะ ก็จะทำให้ ารสนเทศนั้นมีความเชื่อถือได้นะคะ แล้วผู้ใช้เนี่ยนำไปใช้ก็จะทำการเกิดการตัดสินใจ อันที่ 3 ก็คือมีความครบถ้วนและทันต่อการตัดสินใจนะคะ คุณลักษณะ 2 ตัวนี้เราจะต้องพิจารณาควบคู่กันไปนั่นหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยนะคะถ้าเราต้องการสารสนเทศที่มีความครบถ้วน100%นะคะอาจจะไม่ทันต่อการตัดสินใจก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยความครบถ้วนณที่นี้เนี่ยก็จะต้องมี สารสนเทศในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อที่จะดำเนินควบคู่ไปกับในเรื่องของการทันเวลาต่อการตัดสินใจนะคะลำดับถัดมาก็คือคุณลักษณะที่เป็นในเรื่องของเข้าใจง่าย นะคะนั่นแปลว่าสารสนเทศที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีการนำเสนอนะคะในรูปแบบที่มองปุ๊บรู้เลยนะคะว่าจะต้องมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น แล้วเอาสารสนเทศนั้นไปใช้ต่อไปนะคะ ต่อมาก็คือตรวจทานได้และความคุ้มทุนนะคะ การที่เราจะได้สารสนเทศมานั้นจะต้องมีต้นทุนนะคะในการที่ได้มาซึ่งสารสนเทศ เพราะฉะนั้นต้นทุนที่เราเสียไปกับ ประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยนะคะ เราจะต้องมาพิจารณาควบคู่กันไปด้วย ที่จะต้องมีประโยชน์นะคะที่จะนำไปใช้นะคะ ทีนี้อย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่าข้อมูลกับสารสนเทศมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลกับลักษณะของสารสนเทศเนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่ว่า ข้อมูลเวลาเราอินพุตเข้าไปนะคะ ข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกนะคะเหตุการณ์ต่างๆ หรือรายการค้าเนี่ยนะคะพอเข้ากระบวนการประมวลผล ก็จะได้ออกมาเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์หรือมีคุณลักษณะที่ดีตามที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะ ดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะโยงเข้าในเรื่องของความหมาย ของระบบสารสนเทศนะคะ หรือตัว information system นะคะ ความหมายของระบบสารสนเทศนะคะ ก็คือเป็นระบบงานนะคะ ที่ช่วยในการประมวลผลข้อมูล ให้ออกมาเป็นสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่ความรู้หรือประโยชน์ต่อการตัดสินใจนะคะ เพื่อช่วยในการแก้ปัญหานะคะ หรือในเรื่องของอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจได้นะคะ ทีนี้จะมีหน้าที่หลักของระบบสารสนเทศอยู่ 3 ประการนะคะหน้าที่ที่ 1 ก็คือเป็นหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ หน้าที่ที่ 2 ก็คือการแปลสภาพข้อมูลที่แปลจากข้อมูลไปเป็นสารสนเทศนะคะ และหน้าที่ที่ 3 ก็คือเป็นหน้าที่ในการควบคุมระบบนะคะในหน้าที่การควบคุมระบบเนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของการให้สารสนเทศนั้นอยู่ ในลักษณะที่ปลอดภัยนะคะ และก็เป็นการคงคงคุณค่าคงคุณลักษณะที่ดีของสารสนเทศไว้นะคะ3หน้าที่หลักนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ ก็ต้องเกิดขึ้นจากระบบงานในโครงสร้างขององค์กร 5 ตัวนะคะ ประการที่1นนะคะหรือตัวที่ 1 ก็คือคนนะคะคนที่อยู่ในองค์กรนะคะ อันที่ 2 ก็คือวิธีการดำเนินงานหรือขั้นตอนในการทำงานนะคะ และอันที่3ก็คือข้อมูลนะคะ ถัดมาก็คือในเรื่องของชุดคำสั่งหรือซอฟต์แวร์ และตัวที่ 5 ก็คือตัว infrastructure นะคะหรือตัวโครงสร้างนะคะ นี่ก็คือหน้าที่หลักของระบบสารสนเทศที่จะทำงานได้เนี่ยจะต้องมาจาก โครงสร้างของระบบงานในองค์กรอย่างที่กล่าวไปนะคะเอาละค่ะ เราทราบในเรื่องของความหมาย และหน้าที่หลักของระบบสารสนเทศกันไปแล้วนะคะ หวังว่าผู้เรียนคงได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อย ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ